เหมือนจะเข้านะ อ้าว เข้าเฉยเย็ดแค่โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมใหม่ในค่าย PG กันเหมือนเดิมนะครับผมดินเนอร์ดีไลท์นะครับ แต่ว่าวันนี้เอางบมาเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆ 7,575 บาทนะครับผม อ่าขอเล่นเบ็ด50ล้างหน้ากระดานกันไป 30 รอบก่อนนะฮะเยดเค มาถึงจัดเลยครับ วันนี้มาถึงจัดเลยครับเบ็ดห้าสิบแล้วเพื่อนๆ หรือว่าเกมนี้ต้องเอางบเยอะๆมาเล่นวะน่าจะดูก่อน เดี๋ยวเผื่อแม่งจ่ายเกลือนะครับ โอ้โห มาถึงแม่งมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฟรีเกมนะครับ ไวจัด 280 แล้วครับ เออไหลหน่อยดิ แบบไหลเป็นขวัญตาสักรอบหนึ่งดิ คลิปที่แล้วรอบที่แล้วเล่นไปแบบโคตรโอ้โห เล่นแล้วหัวร้อนอะบอกเลยนะครับ เพื่อนๆ สามารถไปย้อนดูได้นะ งบน้อยๆนะครับไปเล่นรอบที่แล้ว คือแบบสุดจัดอะเล่นแล้วแม่งงุนหงิดชิบหาย ก็ยังไงก็วันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันนิดนึงนะเพื่อนๆ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมไหนนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เอางบเท่าไหร่ ขอได้เลย เล่นได้ก็ลงครับ เล่นเสียก็ลงเล่นเท่าทุนก็ลงครับเออลงแม่งหมดแหละไม่เล่นไม่ใช่ว่าการเล่นจะมีแต่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะ มันอยู่ที่ดวงใคร ดวงมันด้วยนะ เพื่อนๆพันเจ็ดแล้วว่า ของฟรีพันเจ็ดแล้ว รอบนี้ไหลสวยงามครับ เย็ดแค่โอ้โหสวยงามครับ รออีกพันหกร้อยครับ ทุกคน มีสะดุดมีสะดุดเย็ดแค่สามพันสามร้อยบาทครับ เข้าฟรีเองนะ ไม่ได้ซื้อนะครับ ถ้าซื้อเบ็ดห้าสิบก็สามพันเจ็ดห้าสิบก็ขาดทุนอะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ฟรีนะครับ ไม่ได้ซื้อฟรีเข้าไป 1475 แล้วเพื่อนๆงบ7,500 กำไรนอนๆแล้วครับเวลานี้ไหลปุยไหลปุยหลุยไป170โอ้โหโอ้แตกดีว่ะ เล่นเบ็ดหนักๆ แม่งแตกดีว่ะ ว่าปะลองไปดูคลิปเก่าดิ ลองไปดูคลิปคลิปเก่ากันได้นะเพื่อนๆ จะเห็นความต่างเลยดูดิ เย็ดแค่ไหลโคตรดีคูณสี่เข้าไปครับ สุดจัดประหลัดบอครับ 620ฮะขออีกฟรีหนึ่งไป ในระหว่างนี้ขออีกฟรีหนึ่งได้ไหม ว่าจะล้างกระดานนะครับ แล้วก็จะซื้อฟรีนะ ตบท้ายนะฮะ เบ็ด 50นี่แหละ อ้าว อ้าวสเก็ตเตอร์อีกตัวเดียว อีกตัวเดียวเท่านั้นครับ อืมไม่ให้ แต่มันเหมือนจะเข้านะ อ้าวเข้าเฉยเย็ดแค่ สวยงาม ดีครับ โอ้โหสองรอบแล้วนะ รอบสองแล้วนะ เพื่อนๆ ฟรีเกมรอบที่สองนะฮะ ไม่ได้ซื้อเลยนะครับ วันนี้ โอ้โห วันนี้ผมใส่ดวง แม่งมา จัดไหลปุยหลุยไปคูณหกแล้วครับ แฮมเบอร์เกอร์ มาแบบ หนาๆหน่อย ดิ โอ้โหพอเซลแม่ง ไม่แตกเลยว่ะ160บาทก็น่าเกียดเกินไปนะ คูณ 11แล้วครับผม ีกสี่รอบสุดท้ายยังไงครับ วัย รุ่น โอ้โหไม่ให้อ้าวเข้าฟรีเกมนะครับ แบบนี้2ตัวนะ2ตัวได้ฟรีในฟรีเพิ่มนะครับ ได้อะไรสปินเพิ่ม สามไหมสามไหมครับขอสามได้ไหมสามได้หรือเปล่าไม่ให้นะครับคูณ13ครับผมได้อีกห้าหมุนฟรีครับสวยดีครับพี่น้องครับ ะเพิ่มตัวคูณไปอีก 2 นะฮะ กาแฟกาแฟ กาแฟอูไม่ให้ยัดแค่อีกหกหมุนนะครับ ขอแตกๆหน่อยเพื่อนพันสี่แล้วทุกคนอ่ายังไงสเกตเตอร์ขออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ้าว สวยครับเข้า 3 ตัวเลยเยเช่อันนี้ฟรีในฟรีนะครับ รอบ 2 นะฮะ เป็นเรื่องร้อยคูณสิบเจ็ดครับพันเจ็ดสวยงาม ไลต่อไป โอ้ไม่ให้เว้ยโอ้โหคูณ 19ว่ะเพื่อนพันเก้าเก้าสิบห้านะฮะ ผมว่าจบฟรีนี้ปิดคลิปเลยดีกว่านะครับ ปิดคลิปนี้นะ จบฟรีนี้นะ ควรปิดนะฮะ ไหลขนาดนี้ครับพะโลเจกแล้วครับ ไหลต่อไปครับ อีกแปดเก้าหมุนนะเพื่อนนเข้าอีกไหมสเก็ตเตอร์ เข้าอีกไหมครับ อีกตัวเดียว ได้อีกห้าหมุนได้ไหมโอ้ยอย่าเข้าเรื่อง เป็นเรื่องครับคูณ 26 ครับ เป็นเรื่องครับ 3,380 บาทนะท่านผู้ชมโอ้วันนี้แม่งโคตรสุดเลยว่ะ มาอีกแล้วแฮมเบอร์เกอร์ หลายปุยครับหลุยไป คูณ 28 ครับผม โอ้โห เก็บอีก 2,940ครับทุกคน อีก 5 หมุนสุดท้ายครับผม 5 หมุนสุดท้ายนะ เออ ขอแตกๆบ้างดีวะ ไม่ใช่แดกๆ อย่างเดียวนะฮะ เออใครสนใจมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะ เพื่อน ๆ มาอีกแล้วครับ มาอีกแล้วครับ คูณ 32ฮะ สุดจัดดีฮะ4,160 บาทครับ แตกไปก็แล้ว แตกไปแล้วครับ 15,000นะฮะโอ้โห605บาทนะครับผม พอไม่ไปต่อแล้วพอนะฮะจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะ โอ้โหก่อนจบร้อยอีกร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากตามมานะครับหรือว่าอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะ ทั้งหาแอดมินนะครับรับโปรรับเลยทันทีนะครับผมหรือว่าใครอยากให้เล่นเกมไหนทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บ